ในบทเรียนต่อไปนี้ เป็นการเรียนคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส จากโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสพอเพียง ซึ่งมีชุดโปรแกรมแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส โปรแกรมตัวนี้พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์สมบัติเครือทอง คณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยเฉพาะไม่ควรนำไปใช้เพื่อการแปลเป็นเอกสารราชการ ให้ผู้เรียนทยอยพิมพ์คำภาษาไทยต่อไปนี้ โดยเว้นวรรคระหว่างคำหนึ่งคอพื้นที่การแสดงผลอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะคะ เมื่อพิมพ์ข้อความชุดภาษาไทยจะเห็นคำแปลปรากฏในลำดับถัดไปให้เลื่อนลงด้านล่าง จะเห็นข้อความ listening ให้คลิกเลือกที่ข้อความนี้ จะได้ยินเสียงอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศส หากต้องการออกเสียงตาม ให้คลิกเลือก start speaking ซึ่งโปรแกรมจะเริ่มรู้จำเสียงพูดภาษาฝรั่งเศสและเขียนลงบนพื้นที่ต่อจากคำแปลภาษาฝรั่งเศส จากนั้นให้คลิก stop speaking เมื่อต้องการหยุดการให้โปรแกรมรู้จำเสียงพูด หากผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้อง โปรแกรมจะเขียนข้อความภาษาฝรั่งเศสที่ตรงกับผลการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์คำว่าพ่อ โปรแกรมจะแปลว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า un père ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องก็คือ พ่อคนหนึ่ง เมื่อคลิกที่ listening ก็จะได้ยินเสียงอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า un père ในการแปลคำสองคำนี้จะเห็นได้ว่าคำว่า père เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ ซึ่งถูกใช้ร่วมกับคำนำหน้านามในที่นี้คือ un ซึ่งเป็นคำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง และบังคับใช้คำนามเพศชายเอกพจน์โดยเฉพาะ เมื่อต้องการกล่าวถึงคนที่เป็นพ่อคนหนึ่ง ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นพ่อคนใด ในขณะที่คำว่า แม่ เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ซึ่งถูกใช้ร่วมกับคำนำหน้านามในที่นี้คืออินซึ่งเป็นคำนำหน้านามประเภทไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกัน และบังคับให้ใช้กับคำนามเพศหญิงเอกพจน์โดยเฉพาะ เมื่อต้องการกล่าวถึงคนที่เป็นแม่คนหนึ่ง ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นแม่คนใด ในลำดับต่อไปให้เว้นข้อหนึ่งข้อและพิมพ์คำว่า พ่อแม่ ซึ่งเป็นคำประสมในภาษาไทยในหมายถึงคนที่เป็นพ่อและเป็นแม่หรือผู้ปกครอง ของเด็กคนใดคนหนึ่ง จะได้ผลลัพธ์เป็นป a r e ซึ่งถูกใช้ร่วมกับคำนำหน้านามในที่นี้คือดีซึ่งเป็นคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง บังคับให้ใช้กับคำนามเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ แต่ต้องเป็นคำนามพหูพจน์ คือ มีปริมาณมากกว่าหนึ่ง ในลำดับต่อไปให้เว้นข้อหนึ่งข้อ และพิมพ์คำว่าพี่ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น un frère ซึ่งแปลว่าพี่คนหนึ่ง ในภาษาไทยจะมีความกำกวมว่าเป็นพี่ผู้ชาย หรือพี่ผู้หญิงก็ได้ ในขณะที่คำว่า un frère ในภาษาฝรั่งเศสอาจจะหมายถึงพี่ชายหรือน้องชายก็ได้ ในลำดับต่อไปเมื่อเว้นหนึ่งเคาะและพิมพ์คำว่า พี่ชาย ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า un grand frère ซึ่งแปลว่าพี่ชายคนหนึ่งโดยคำว่า grand ในที่นี้แปลว่าใหญ่ ในลำดับต่อไปเมื่อเว้นหนึ่งเคาะและพิมพ์คำว่า น้องชาย ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า un jeune frère ซึ่งแปลว่าน้องชายคนหนึ่งโดยคำว่า jeune ในที่นี้แปลว่าหนุ่ม อายุอ่อนกว่า ในลำดับต่อไปเมื่อเว้นหนึ่งเคาะและพิมพ์คำว่า พี่สาว ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า une grande sœur ซึ่งแปลว่าพี่สาวคนหนึ่งโดยคำว่า grande ในที่นี้แปลว่าใหญ่ หรืออายุมากกว่า ในลำดับต่อไปเมื่อเว้นหนึ่งเคาะและพิมพ์คำว่า น้องสาว ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า une jeune sœur ซึ่งแปลว่าน้องสาวคนหนึ่งโดยคำว่า jeune ในที่นี้แปลว่าน้อย สาว หรืออายุน้อยกว่า กรุณาติดตามวิดีโออธิบายการเรียนรู้คำศัพท์จากโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสชุดต่อไปได้เลยค่ะ